แนะนำหน้าจอวิธีการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับการใช้งานโปรแกรม Inkscape เราจะต้องเข้าใจในส่วนของหน้าจอของโปรแกรมก่อน เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วให้ไปที่ View Wide จะได้การจัดเรียงหน้าจอที่เหมาะสมกับจอแบบแนวกว้าง ซึ่งเป็นมาตรฐานจอในยุคปัจจุบัน สามารถอธิบายการทำงานในแต่ละส่วนได้ ดังนี้ 1. เมนูบาร์แถบเมนูคำสั่ง เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งหลักต่างๆทั่วไปที่ใช้ในโปรแกรม อาทิเช่น การเปิด การเซฟ การกำหนดมุมมองต่างๆ เป็นต้น 2. Main Tools เป็นบริเวณที่รวมไอคอนเครื่องมือพื้นฐานไว้ เช่น การเลือก เครื่องมือแก้ไข เครื่องมือย่อ เครื่องมือขยาย 3. Tool Setting หากเลือกเครื่องมือพื้นฐานบนบริเวณ Main Tools บริเวณนี้จะเป็นจุดที่สามารถแก้ไขปรับแต่งเครื่องมือนั้นๆ ได้ 4. Ruler เครื่องมือไม้บรรทัดมีคุณสมบัติในการวัด และหากคลิกเมาส์ค้างแล้วลากในบริเวณเครื่องมือ Rulers จะปรากฏเส้นไกด์ขึ้นมา และถ้าดับเบิลคลิกที่เส้นไกด์จะปรากฏหน้าต่างให้สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ ไม้บรรทัดมีทั้งแนวตั้งและแนวนอน สามารถเปลี่ยนหน่วยบนไม้บรรทัดได้ โดยไปที่ไฟล์ Document Properties หรือกด Shift Control D จะปรากฏหน้าต่าง Document Properties ที่แท็บ Page ช่อง Display Unit เลือกหน่วยวัดเริ่มต้นที่ต้องการ หากต้องการซ่อนหรือแสดงไม้บรรทัดให้กด Ctrl o n o R หรือ ซ่อนแสดงไม้บรรทัดโดยการกด View Show หรือ Hide Rulers นั่นเอง 5. Canvas เป็นพื้นที่ทำงาน ใช้สำหรับสร้างงาน เป็นพื้นที่ทั้งหมดของงาน 6. Page เป็นบริเวณที่เก็บงานขึ้นอยู่กับขนาดของเพจที่เราสร้าง เมื่อเราสร้างงานเสร็จแล้วทำการส่งออกงานหรือสั่งพิมพ์ งานจะถูกส่งออก เฉพาะบริเวณที่อยู่ในเพจเท่านั้น สามารถกำหนดขนาดของหน้ากระดาษได้ที่ File Documents Properties หรือกด Shift Control D ที่แท็บ Page กำหนดขนาดของหน้ากระดาษตามต้องการ 7. Doc เป็นบริเวณสำหรับปรับแต่งและตั้งค่าต่างๆเสริม 8. Commands Bar จะปรากฏแถบปุ่มคำสั่งที่ใช้บ่อย เช่น ปุ่มสร้างเอกสารใหม่ ปุ่มบันทึกไฟล์ เป็นต้น 9. Snap Bar แถบควบคุมการวางวัตถุอัตโนมัติ แถบเก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้ควบคุมการปิด เปิดการวางวัตถุอัตโนมัติ หรือ snap แบบต่างๆ เมื่อเราเลือกการ snap วัตถุจะถูกดูดเข้าหากันพอดีทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น 10. Color Palette แถบจานสี ใช้สำหรับเลือกสีให้กับรูปร่างได้อย่างรวดเร็ว จานสีมีให้เลือกใช้หลายจุดด้วยกัน โดยจานสีเริ่มต้น จะเป็น Inkscape Default การเปลี่ยนจานสีทำได้โดยคลิกเมาส์ที่สามเหลี่ยมที่ปลายของจานสี จะปรากฏรายชื่อจานสีขึ้นมาให้เลือก จากนั้นเลือกชุดจานสีที่ต้องการ ขั้นตอนการใส่สีให้รูปวาดโดยใช้จานสีง่ายๆ คือ 1. เรื่องรูปร่าง ที่ต้องการจะใส่สี 2. คลิกเมาส์บนจานสี จะเท่ากับการใส่สีพื้นหลังหรือ Fill Color หรือให้กดชิปค้างไว้ แล้วคลิกเมาส์บนสีในจานสี จะเป็นการใส่สีขอบหรือ Stroke Color 11. Status Bar แถบแสดงสถานะมีรายละเอียดดังนี้ สีของรูปร่าง สีวัตถุ และสีเส้นขอบ opacity คือการกำหนดค่าความโปร่งใส มีค่า 0 ใส ถึง 100 ทึบ รูปตา แสดงสถานะการซ่อน หรือแสดงเลเยอร์ รูปกุญแจแสดงสถานะการล็อกเลเยอร์ ชื่อเลเยอร์ แสดงถึงชื่อเลเยอร์ที่กำลังทำงานอยู่ ข้อความช่วยเหลือแสดงข้อความช่วยเหลือระหว่างการใช้เครื่องมือต่างๆ x และ y แสดงพิกัด x y ของตัวชี้เมาส์ z แสดงเปอร์เซ็นต์การซูมพื้นที่ทำงาน การเลื่อนหน้าจอ การเลื่อนหน้าจอหรือแพน คือการแพนหน้าจอ เป็นการเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา บน หรือล่างเพื่อให้มองเห็นพื้นที่ทำงานส่วนอื่น ๆ เห็นภาพรวมของงาน วิธีที่ 1 คลิกเมาส์ปุ่มกลางค้างไว้ จากนั้นลากเมาส์ไปยังทิศทางต่าง ๆ วิธีที่ 2 เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์ขึ้นหรือลง เพื่อเลื่อนพื้นที่ทำงานขึ้นหรือลง วิธีที่ 3 กด Ctrl ตามด้วยปุ่มลูกศร เพื่อเลื่อนพื้นที่ทำงาน ไปตามทิศทางของลูกศร วิธีที่ 4 ใช้สกอร์บาร์กด Ctrl B เป็นการซ่อนหรือแสดงสกอร์บาร์วิธีที่ 5 ใช้ Space Bar กด Space Bar แล้วขยับเมาส์เพื่อเลื่อนพื้นที่การทำงาน การซูมพื้นที่ทำงาน การซูมพื้นที่ทำงานก็คือการย่อ หรือขยายมุมมองพื้นที่ทำงานให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้น ซูมเข้าภาพจะใหญ่ขึ้น เปอร์เซ็นต์การซูมมาก ซูมออกภาพก็จะเล็กลง เปอร์เซ็นต์การซูมน้อย วิธีการซูมโดยใช้คีย์บอร์ดมีดังนี้ ให้กดปุ่มบวก หรือลบ เป็นการซูมเข้าหรือซูมออกตามลำดับ กด Ctrl พร้อมกับเลื่อนลูกกลิ้งเมาส์เข้าหรือออก เป็นการซูมเข้าหรือออกตามลำดับ กดชิป คลิกเมาส์กลางค้างไว้ แล้วลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยม จะเป็นการซูมบริเวณกรอบสี่เหลี่ยม การซูมโดยใช้ซูมทูเลือกเครื่องมือซูมทูใน Toolbox หรือกด F3 จากนั้นใช้ซูมทูดังนี้ คลิกเมาส์เป็นการซูมเข้าหนึ่งขั้น กดชิปค้างไว้แล้วคลิกเมาส์เป็นการซูมออกหนึ่งขั้น คลิกค้าง แล้วลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยม เป็นการซูมตามกรอบสี่เหลี่ยม Tool Control ของ Zoom Tool มีดังนี้ เมื่อเลือก Zoom Tools จะปรากฏตัวเลือกต่างๆ ของ Zoom Tools ที่ Tool Control Bar มีรายละเอียดดังนี้ซูมเข้าซูมออกซูมแบบ1ต่อ1หรือซูม100%ซูมแบบ 1ต่อ 2 หรือซูมแบบ 50%ซูมแบบ2ต่อ1หรือซูมแบบ 200%ซูมรูปร่างที่ถูกเลือก ซูมดูทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่ทำงาน ซูมเต็มหน้ากระดาษ ทั้งขอบบนล่างและซ้ายขวา ซูมเต็มความกว้างของหน้ากระดาษ ย้อนกลับไปการซูมก่อนหน้านี้ ไปที่การซูมถัดไป เครื่องมือพื้นฐาน Select Tools ใช้สำหรับเลือกวัตถุต่าง ๆ และยังสามารถปรับขนาดของวัตถุได้ โดยการคลิกที่มุมวัตถุ คลิกและเลื่อนเมาส์ หากคลิกเมาส์สองครั้ง จะสามารถหมุนวัตถุได้ และกรณีใช้งานเครื่องมืออื่น ๆอยู่ เมื่อกด Space Bar จะสลับมาที่ Select Tools ชั่วคราว Node Tools ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนรูปร่าง รูปทรง โดยการคลิกที่โนดหรือจุดบนเส้นของวัตถุ แล้วขยับจุด สำหรับปรับความตรงความโค้งของเส้น tweak tools สำหรับดึง ดัน หด ขยายวัตถุ zoom tools เป็นเครื่องมือซูม measurement tools เครื่องมือวัด สามารถวัดขนาดของวัตถุที่ปรากฏได้ จะมีขนาดของวัตถุและค่าของมุมแสดง rectangular tools เป็นเครื่องมือสร้างรูปสี่เหลี่ยม 3D Box 2เครื่องมือสร้างรูปลูกบาศก์ Ellipse Tools เครื่องมือสร้างวงกลม Star Tools เครื่องมือสร้างรูปดาว Spiral Tools เครื่องมือสร้างรูปทรงก้นหอย Freehand หรือ Pencil Tools เครื่องมือดินสอใช้วาดรูปแบบอิสระ Bezier Tools หรือ Pen Tools เครื่องมือปากกา ใช้วาดรูปแบบสามารถกำหนดความตรงความโค้งได้ Calligraphy Tools เครื่องมือสำหรับการสร้างอักษรหรือวาดภาพในลักษณะของปากกาคอแรง Text Tool เครื่องมือสำหรับสร้างตัวอักษร สเปรย์ทูสเครื่องมือสำหรับพ่นภาพหรือกราฟิก ในลักษณะของสเปรย์ Eraser Tool เครื่องมือยางลบ ใช้ลบวัตถุและรูปทรงที่ไม่ต้องการ Bucket Fill Tools ถังสี ใช้เทสีพื้นของวัตถุ Gradient Tools เครื่องมือไล่สี ใช้สำหรับไล่สีของวัตถุ Mesh Tools เป็นเครื่องมือไล่สีขั้นสูงสำหรับงานที่ต้องการความสมจริงมาก Drop Tools หลอดดูดสี ใช้สำหรับการดูดสีและเส้นของวัตถุที่เราต้องการ และสุดท้าย Diagram Connector เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเส้นเชื่อมสำหรับงานไดอะแกรม